easy. Oh. ผิวถูกผิวพัดผิวละลองปิดถึงหูทองที่เคยนอนหัวใจไว้วันกลับมาหลายปี จากที่จังหวัดสุพรรณโทรเคสามา Hoy come. ไปหนึ่งรอบกับบัตรธรรมดา คิดถึงบ้านเกิดคิดถึงบ้านเกิดอ่าว่าไงครับ อ่าเดี๋ยวขอ ขออะไรละวะอ่าอ่าขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณแนะนำงานเพลง